ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยครั่งค่ะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จัดแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยครั่ง ทราบไหมคะว่า ชื่อไทยครั่งนี้มีที่มาค่ะ ซึ่งเชื่อมโยงกับผ้าทอที่ใช้ในวิถีชีวิตและพิธีกรรมต่างๆ น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะอย่ารอช้าไปศึกษาเรียนรู้ชาติพันธุ์ไทยครั่งพร้อมกันเลยค่ะ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ เรื่องราวดีๆอีกมากฟ้ายังมีมากมาย แล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลม ให้เธอหนีไปจากความวุ่นวาย ไม่ต้องคิด อะไรจำให้ฉันมาไปด้วยกัน วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอันซีนอาเซียนครับผมและวันนี้ผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วสินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์วสินเล่าถึงการอพยพและก็ประวัติความเป็นมาของชาวไทยคลั่งหน่อยครับในบริเวณที่เรามาอยู่กันนี้คือห้องไทยคลั่งซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับ ซึ่งคาว่าไทยคลั่งเนี่ยมันมีที่มาอยู่ 3-4ตำนาน 1. เราเชื่อว่า มาอพยพมาจากคูคลั่งในจังหวัดในประเทศลาว ในเลยหลวงพระบางขึ้นไปนะครับ 2. บางครั้งเราก็บอกว่าไทยคลั่งเนี่ยทอผ้าโดยใช้คลั่ง เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับ เป็นสัตว์แล้วก็อยู่เกาะอยู่ตามต้นไม้แล้วเอาตัวสีแดงออกมาเอามาทำผสมเป็นสีเป็นออกมาเลยเสื้อผ้าจนกลายเป็นสีแดงจึงเรียกคลั่ง และบางครั้งเราก็เรียกว่าลาเวียง เพราะมาจากอพยพมาจากกลุ่มเวียงจันทร์นะรวมๆแล้ว ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยครั่งนี่คือดูจากที่ผ้าทอเลย ว่าถ้าผ้าทอมุเป็นชาติพันธุ์เดียวในอีสานและและในในกลุ่มประเทศลาวรุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดที่ทอผ้าออกมาสีแดงนะครับ อาจารย์ครับ แล้ววิถีชีวิตและจุดเด่นของวัฒนธรรมของชาวไทยครั่งเป็นยังไงบ้างครับ ชาวไทยคลั่งเนี่ยอพยพมาอยู่เมืองไทยในหลายจังหวัด โดยจังหวัดที่มีการอพยพแล้วมาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด คือจังหวัดอุทัยธานีนะครับ แล้วก็ลักษณะเด่นก็คือลักษณะตัวปักผ้าสิ้นเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะของการมัดหมี่และทอไปเชิงด้วยตีนจกซึ่งลักษณะจะมีความสะสวยงามเป็นตะลักษณะมันสลับกันระหว่างตัวสิ่งที่เรียกว่ามัดหมี่กับการจกนะฮะและการขีดซึ่งจะเป็นสิ่งที่สวยงามและโดดเด่นมาก จะเป็นสีแดง ซึ่งใครจะออกเดินทางไปกิจกรรมไปไปที่ต่างๆ ก็จะมีความสวยงาม ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำให้ผ้าทาไทยข้างเนี่ย ราคาแพงมากบางผืนอายุ 2-300 ปี ราคาเป็นแสนบาทนะครับผม โอ้โห อาจารย์ครับ ราคาเป็นหลักแสนเลยเหรอครับครับ ใช่ครับมีตัวอย่างให้ดูไหมครับอาจารย์ ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือผ้าไทยคลั่งนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะของมัดหมี่สลับขีดแล้วก็ตอน ตอนตีนจกนะครับ เป็นลวดลายที่สวยงามมากจะสักสีแดง พื้นนี้ก็หลายร้อยปีนะครับ ซึ่งมีเป็นการรวบรวมของพิพันธ์ผ้ามหาเยลสวนได้รวบรวมผ้าลายข้างต่างๆ ไว้ในห้องแห่งนี้ครับผม แล้วถ้าผมอยากไปดูวิถีชีวิตของชาวไทยคลั่งนะครับอาจารย์สามารถไปดูได้ที่ไหนครับครับ วิถีชีวิตชาวไทยคลั่งในเขตภาคเหนือตอนล่างคือ ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมีกระบวนการทอผ้า มีศาสตร์ของการเนื้อนุ่งผ้าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่ดำรงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ นอกจากนั้นท่านผู้ใหญ่บ้านก็เป็นวิทยากรที่มีความรู้และเล่าเรื่องราวของชาวไทยคลั่งได้เป็นอย่างดีครับผม งั้นผมต้องขอลาอาจารย์ไปดูชุมชนจริงๆกันเลยดีกว่าครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับผมสวัสดีครับผม ครับคุณผู้ชม ที่นี่ก็คือที่อาจารย์วสินแนะนำผมมานั่นเองนะครับ ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่งจังหวัดอุทัยธานีครับ ผมข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า คุณผู้ชมครับ และตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราแล้วนะครับผม สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ อยากให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับ ผม ค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันนะคะประธานศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่งทองลีภูริผลค่ะะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะมานานแล้วแล้วก็เราก็มาจัดตั้งกลุ่มนะคะคือเกิดที่นี่โตที่นี่ ซึ่งเราอยู่กับวิถีชาวบ้าน อยู่กับเราเวียงเราข้างมาตลอด คือหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะจะเรียกหมู่บ้านว่า หมู่บ้านผาทั่ง เป็นเราเวียงเราข้างอุปยกมาจากเวียงจันทร์ คุณแม่ทองลีครับ แล้วจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเราเวียงเราข้างเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับผมค่ะก็พวกเราเนี่ยค่ะเป็นเราเวียงเราข้างต้องทอผ้าให้เป็น แล้วก็เตรียมไว้แต่งงานหีือว่าที่นี่ พอเลิกโรงเรียนมาพ่อเมก็ให้ทอผ้าเพราะว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะตรงตรงทอผ้าให้เป็นแล้วก็เตรียมใบแต่งงานเป็นชุดเครื่องนอนก่อนวิวา อย่างที่เมื่อกี้คุณแม่ได้พูดก็คือเป็นภาษาของชาวเราเวียงเราข้างจริง ๆ เลยใช่ไหมครับเบาล้าวค่ะ อ่า เป็นการเบ้าล้าว ก็คือมีภาษาเป็นของตัวเองด้วย งั้นอยากจะให้คุณแม่แนะนำตัวกับคุณผู้ชมเป็นภาษาเราเวียงเราข้างหน่อยได้ไหมครับ ค่ะ สวัสดีค่ะหมู่เฮาสาวเราเวียงเราข้างยินดีต้อนรับค่ะ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีดีอีกมากฟ้ายังมีมากมายครับข้างหลังเนี่ยครับเป็นวิธีการทำผ้าฝ้ายใช่ไหมครับ ทอผ้าอยากจะให้คุณแม่ช่วยแนะนำอธิบายทีละขั้นตอนหน่อยนะครับ อันนี้นะคะ เป็นเป็นหมู่บ้านที่เราปลูกไฟกันเองอ๋อตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยใช่ค่ะเป็นสีไฟตุยเขาเอิ่นว่าไฟตุยค่ะ เป็นพันธุ์ของฝ้ายเป็นพันธุ์โบราณเลยค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ไฟพันธุ์โบราณค่ะ่ะค่ะ อันนี้เวลาเวลาเราอิ่วเอาเม็ดมันออก แล้วก็อิ่วฝ้ายคือการเอาฝ้ายออกจากเม็ด ค่ะ เราต้องมาคัดฝ้ายก่อนให้มันสะอาดนะคะ ไม่ให้มีไม่ให้มีใบไม้ไม่มีสิ่งสกปรกติด แล้วขั้นตอนต่อไปนี่คืออะไรครับผมอ่อันนี้เขาเรียกว่าดีดฝ้าย เพื่อให้มันฟู พอฟูเสร็จแล้วเอาสิ่งสกปรกออกลงข้างล่างค่ะพอพอฟูเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็จะมามาหล่อค่ะการหล่อคือการอะไรครับ การหล่อเพื่อให้มันเป็นหลอดนะคะเป็นหลอดเพื่อจะเอาไปทำเส้นป้ายค่ะ อันนี้นะคะ ก็จะให้เป็นม้วนแบบนี้ครับผมพอเสร็จแล้วก็เอาส่งไปให้คนปั่นนะคะอ๋อแล้วเขาก็จะปั่นออกมาเป็นเส้นเส้นป้ายเส้นได้ค่ะหลังจากที่เราปั่นฝ้ายเสร็จแล้วครับไปทำอะไรต่อครับผมอ๋อเขาก็ทำเป็นหลอดๆนะคะเขาก็จะเอามาเปียร เปียเปียเพื่อให้มันเป็นบ่วงค่ะ เป็นบ่วงเพื่อจะเอาไปทอค่ะ หลังจากที่เราเปียฝ้ายเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับคุณแม่ค่ะเราก็จะเอามาเพียนหลอด เพียนหลอดนะครับนีจับไว้ค่ะลูกชายจับไว้เพียนหลอดคืออะไรครับ เพียนหลอดเพื่อจะเอาไปทอค่ะ กระตุกอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็พอกระตุกเสร็จแล้วก็เอามาใส่ อนนี้นะคะ ก็จะเอาพอเพียนหลอดเสร็จแล้วค่ะ ก็จะเอามาใส่ใส่ตรงนี้เขาเรียกกระสวยนะคะกระสวยเพื่อจะเอาไปทอผ้า เราก็จะได้กระสวยพร้อมกับได้เพื่อใช้ในการทอใช่ไหมครับ